เชื่อหรือไม่ ว่าสิ่งที่คุณเห็นในช่องอาร์จีโนคงและคุณจะเห็นว่า ตอนนี้ ทรัพย์ของเขาจะแซงทรัพย์ผมแล้วครับผมแต่มันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นทรัพย์ที่แท้จริงของพี่จีโน่ที่จริงแล้ว ต้องเป็น600ทรัพย์ แต่ ก็ ไม่ถึงสิ้นเดือน เขาก็หนึ่งพันซับแล้วเออเออมันจะพูดอะไรดีอะครับเอาง่ายเลย ที่เขาถึงหนึ่งพันซับเกือบจะแซงผมแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาปั๊มซับ